ดวงตะวันและจันทราอาบแสงแรงกาอะไรวะนะเออมาวันนี้มาที่ทุน 500 นะคุณผู้ชมเล่นกันเป็นเวลา 12นาฬิกา39นาทีน้องๆ หนูๆควรได้รับคำแนะนำ ไม่แนะนำไปทำตามนะครับผมเกมนี้เกมคลาย PG นะ เกมเก่าเราเอามาเล่าใหม่นะสำหรับเกมนี้สแกตเตอร์ 3 ตัวนะคุณผู้ชมมีวายเป็นจันและมูนนะพระอาทิตย์พระพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์นะคุณผู้ชมรายจ่ายเท่ากันนะ2ตัวนี้ แล้วก็มีตัว J ตัว A ตัว K ตัว Q นะครับผม แล้วก็จะมีระบบตุริยะโลกนะเออหรือโยกหรืออะไรก็ไม่รู้นะเออแล้วก็มีโอ้ยกล้องสองทางดาว ทุยกล้องสองทางไกลทุยถูกแล้วเออ ถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ โอเค ลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ชม มากันที่ 500ผมขอญาตจัดที่ ขอแพงๆได้ปุ๊บวะห้าสิบเลยได้ไหมห้าสิบไม่มีสี่สิบสี่สิบสามหกสามหกยี่สิบสองสามสองสามแปดยี่แปดโอ้สามสองแล้วกันเนาะเออไปลุย มาดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะเกมนี้ โอ้ยรายจ่ายยังไงนะรายจ่ายสามแถวแรกสามแถวหลังหรือเปล่า นั่นแหละครับผมพาทิตพระจันทร์ลงมาคูณใส่คูณไป ทางซ้ายได้ทางขวาไม่ได้ยังไงต่อปุ๊บตัวคูณกลับมาที่หนึ่งเหมือนเดิม เออเอานั่นแหละครับผมสวย แล้วก็ อ๋อ โอเคเข้าใจแล้วถ้าทางถ้ามีพระจันทร์หรือพระอาทิตย์นะ ก็จะ ชวิ่งเข้ามาตรงนี้ คือตัวคูณนะ คุณผู้ชมพระจันทร์กับพระอาทิตย์นะ ต้องโชว์น่าจะต้องโชว์ด้วย นั่นแหละครับผมสวยอ๋อต้องโชว์เสร็จปุ๊บเอาสแกตเตอร์เข้าเลยหรือเปล่าล่ะ เข้ามาเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นคุยเรื่องสแกตเตอร์ก่อนหยุดหยุดหยุดเออขอบคุณมากเอาวะตอนนี้เท่าทุนนะคุณผู้ชมมามาดูกันสิบรอบหมุนแต่อันจะเพิ่มคูณ2นะ จากซ้ายไปขวาแล้วก็จากขวาไปซ้ายเอ้ยซ้ายไปขวาซ้ายไปขวา เออนั่นแหละครับผมพาทิตมาลงสองอ๋อรายจ่ายถ้าฝั่งขวานะ คุณผู้ชมฝั่งขวามันก็จะใช้คูณตัวนี้ ถ้าฝั่งซ้ายก็จะใช้คูณของพาทิตนะนั่นแหละครับผมคูณ8สวยคิวแถวหนึ่งส่วนถ้ามันถ้ามันไล่กันหมดเลยมันก็จะเอาคูณตัวกลางหรือเปล่ายังไงไปชมเอาฟรีในฟรีมาก่อนเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็ เล่นเกมแปลกๆกันบ้างไว้เกมเก่าๆมันก็จะน่าเบื่อเกินไปใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับผมได้อะไรวะเนี่ยแล้วก็ตัวคูณเยอะแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ตัวคูณเราเยอะแล้วนะแต่ตัวโชว์เรายังไม่เยอะนะ เออ เห็นไหมคุณผู้ชม เอามาบวกกันครับผมถ้ามันแตกรัวแตกหกแถว เรามาบวกกันไปตรงกลางถ้าแตกแถวแรกก็ คิดตัวคูณซ้ายแตกแถวขวาคิดตัวคูณขวาเออ ยังไงงงงงไม่ต้องงง มา เอาวะ เอาวะเออ วายมา วายมีตัวเชื่อมได้เค แล้วยังไงต่อปึ๊บปึ๊บหือตอนนี้คูณ 20 กับ 20แล้วนะ ถ้ามันแตก 6 แถวนี่คือคูณ 40นะคุณผู้ชม เออ แต่รับรางวัลเมกะไปก่อนพันกว่ามาดีว่ะมาดีว่ะคุณผู้ชมมาดีว่ะเออหมดแล้วรอบรอบฟรีของเรา แต่ไม่เป็นไรรับไป 2,600 นะครับผม 2,662ขยับเบ็ดเลยไหม32 32 ก็ต้อง 64ใช่ไหม64 ไม่มี เอา 80 แล้วกัน คุณผู้ชมไปช็อตหนักๆมีไหมช็อตหนักๆเคแถวหนึ่ง นอกฟีเจอร์นะ มันต้องมันต้องโชว์นะ พระจันทร์พระอาทิตย์ถึงจะใส่ตัวคูณมาให้ นั่นแหละครับผม เออ แล้วก็ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเออเคแถวหนึ่งอืมคอมโบต่อเนื่องไปไหนกันหมดโอ้โหวายมาสองแถวกลางนั่นแหละครับผมสวย แล้วก็โอ้ยพาทีพาจันไม่มาโอ้ยขาดตัวนี้แถวแรกนะคุณผู้ชมตะกุดเหรอตะกุดเบ็ดเหรอ เออ ได้เคแล้วไงต่อ เอ้ย ขออนุญาตใส่เทอร์โบคุณผู้ชมเผื่อมันจะฟิงเร็วๆกับเขาบ้างขาดเคแถวหนึ่งเค เค แถวสุดท้ายด้วยเมื่อกี้ เออไป เอ้ย ยังไง โอ้โหสเกตเตอร์ขาดหนึ่งตัว โอ้โหพระอาทิตย์รัวแล้วยังไงต่ออุ้ยเฮ้ยคิดว่าจะเจออะไรดีๆยัดเคอุ้ยเออระบบสุริยะจักรวาลขู่เต็มเต็มคูณหกอู้สี่พัน อุ้ยแล้วก็เออตอนนั้นแล้วก็โอ้โหขอบคุณมาก คุณผู้ชมเพนเถอะ เพนกันเถอะเอเคดอกนี้ห้าพันสี่ขอบคุณมากโอเค คุณผู้ชม เรามาเล่นให้ดูเฉยๆพอเออพอมันแตกบูมบ้ามชุดใหญ่เลิกกันดีกว่าคุณผู้ชมหนีกันดีกว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคอมโบต่อเนื่องนะแต่ว่าแตกดอกนึงก็สุดอยู่นะเออ